เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยานวชิโร แม้นางนาคสาวอาจจะมุขี ที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่ง พลันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจ กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็น ร้องไห้ด้วยความสงสาร พระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชาย ครั้นแล้วก็ค่อยๆ เลื้อย กระปบกระเปรี้ยกลับมาเข้ากระโปรงเช่นเดิม อาลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้น เข้าใจว่าลือสีหนุ่มถูกหน้ากัด คิดจะปลอบโยน จึงเข้าไปหา แล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไป ฟุบที่เท้าพระคุณเจ้า มันกัดท่านบ้างหรือไม่ แต่พระคุณเจ้า อย่ากลัวเลย ข้าพระเจ้ามียาวิเศษรักษา สุทัศน์กล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอก หมองูก็ไม่ได้มีดียิ่งไปกว่าเรา อาลัมพายได้ยินเช่นนั้น ไม่รู้ว่าเป็นใคร ก็โกรธตวาดว่าลือสีเซอร์ แต่งตัวเป็นลือีมาท้าเรากลางประชาชน สุทัศน์กล่าวว่า หากท่านเก่ง ก็เอาหน้าของท่าน มาสู้กับเขียดของเรา พนันกันด้วยเงินห้าพันกหาปณะนะ อาลัมพายกล่าวว่าลือีน้อย เรามีเงินมากมาย แต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพัน แล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่าน สุทัศน์นาคราช นายคราบลือสีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่ง จำนนต่ออาลัมพาย รู้สึกหวั่นไหว ไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงิน หากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอาลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศ ไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสี กราบทูลว่า ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกัน เงินเดิมพันห้าพันกหาปณะของอาตมาด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมลือสีหนุ่มนี้ ขอทรัพย์มากเหลือเกิน จึงตรัสว่า ท่านลือสีท่านจะไปใช้หนี้ของบิดา หรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านทำเองเหตุไรท่านจึงขอทรัพย์มากมายอย่างนี้จากโยม นาคในร่างฤาษีกล่าว ว่าพรามอาลัมพายต้องการจะเอานาคสู้กับอัตมา อัตมาจะให้ลูกเขียดกัดพรามอาลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์ พร้อมทั้งเหล่าทหาร เสด็จทอดพระเนตรเขียดน้อย ของข้าพระองค์ต่อสู้กับนาค พระราชาตรัสว่า ถ้าเช่นนั้นเราจะไป จึงเสด็จไปพร้อมกับฤาษีหนุ่มอาลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษี ตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในราชสำนัก จึงไปเชิญพระราชาออกมา เมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตาม จึงกล่าวว่า ข้าแต่ท่านฤาษี เราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลย แต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไป โดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศน์กล่าวว่า ราม แม้อัตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคม แต่ท่านเอานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวง ประชาชนหากิน ถ้าชาวบ้านรู้ว่านาคของท่านไม่มีพิษ เหมือนที่อัตมารู้ อย่าว่าแต่ทรัพย์เลย แม้กระทั่งแกลบกำมือหนึ่ง ท่านก็จะไม่ได้ อาลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่า ท่านฤาษี ท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือกล้าวชดารุ่มร่าม ดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชน ดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลย เดี๋ยวก็รู้ว่า พญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ ท่านจะแหลกเป็นผุยผงในพริบตา สุทัศน์เยอยหยันอาลัมพายว่า พิษงูเรือน งูปลา งูเขียวก็ยังพอมีบ้าง แต่พิษนาคหัวแดงตัวนี้ไม่มีแน่ แม้อาลัมพายก็เยอยหยันสุทัศน์เช่นกันว่า เราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่า คนให้ทานในโลกนี้ แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ ขณะนี้ ท่านยังมีชีวิตอยู่ มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิด ไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์นาค สุทัศในคราบลือสีหนุ่ม ก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่า สหายเอ๋ย แม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่า คนให้ทานในโลกนี้ แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ ตัวท่านนั้นแหละ ยังมีลมหายใจอยู่ จงรีบให้ทานเสีย ถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ ลูกเขียดชื่อว่าอจิมุขีนี้ ทรงเดชานุภาพยิ่ง จะกัดท่านจนเป็นขี้เท่า